เรารู้แล้วนะครับว่าประเภทของตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนี่ยมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในลักษณะใดนะครับ ต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าบุคลิกลักษณะของตัวอักษรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวนักศึกษาลองดูจากตัวอย่างหน้าเว็บนี้นะครับ บุคลิกของตัวอักษรคืออะไร ถ้าดูตัวอย่างจากหน้าเว็บนี้นะครับ เพียงหน้าเดียวเนี่ยมีบุคลิกของตัวอักษรตั้งหลายแบบนะครับ ถ้าจะลองไล่ดูมีทั้งเป็นแบบตัวหนาก็มี เป็นตัวปกติก็มีนะครับ เป็นตัวบางกว่าปกติก็มี เป็นตัวเอียงก็มีนะครับ ขนาดของตัวอักษรก็มีทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งเล็กไม่เท่ากันนะครับ ถ้าพิจารณาจากสีก็มีตั้งหลายสี มีทั้งสีขาว มีฟอนต์สีดำ มีตัวสีฟ้าก็มีสีเขียวก็มีนะครับ สิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าบุคลิกของตัวอักษรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดยทั่ว ๆ ไปแล้วจริง ๆ บุคลิกของตัวอักษรเนี่ยมีกี่แบบอะไรบ้างนะครับ แบบแรกเลยก็เป็นแบบ normal หรือ regular นะครับ normal หรือ regular เนี่ยก็เป็นตัวอักษรแบบปกตินะครับ ไม่หนาจนเกินไป ไม่บางจนเกินไปนะครับ มีขนาดที่พอเหมาะเหมาะสมในการที่จะพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับ ไม่ต้องปรับอะไรก็ถ้าพิมพ์ด้วยตัวแบบ normal เนี่ยก็สามารถอ่านออกนะครับ แบบต่อมานะครับก็เป็นแบบอิตาลิกนะครับ แบบอิตาลิกก็คือเป็นตัวเอียง เหมาะกับการบ่งชี้ว่าข้อความนั้นมีความแตกต่างจากข้อความอื่นๆที่อยู่รอบๆ นะ เช่นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเอียงเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกว่าสนุกสนานได้นะครับ มีความไม่เป็นทางการได้นะครับ แบบต่อมานะครับโบโบคือแบบตัวตัวหนาใช่ไหมครับ ตัวอักษรแบบโบ หรือตัวหนาเนี่ย ก็เหมาะกับการใช้เน้นข้อความที่สำคัญนะครับ อันไหนที่เป็นใจความสำคัญที่ผู้อ่านจะต้องรู้เนี่ยนะครับ เราก็ควรไฮไลท์โดยการทำข้อความตัวนั้นนะ่ะให้เป็นตัวหนาๆไว้นะครับ เพราะว่าข้อความนั้นเนี่ยผู้อ่านเนี่ยจะต้องให้ความสนใจกับมัน เช่นถ้าเป็นกฎระเบียบ เป็นสัญญาก็อาจจะต้องใช้การเน้นหลาย ๆ ที่หน่อยนะครับ เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญก่อนที่ลูกค้าจะเซ็นสัญญานะครับ นอกจากนี้นะครับตัวหนาเนี่ยก็ยังใช้กับข้อความที่เป็นหัวข้อก็ได้นะครับ แบบต่อมานะครับเป็นแบบที่ 4 ก็คือเป็นแบบโบอิตาลิกคือทั้งหนาและทั้งเอียงนะครับดังนั้นถ้ามันทั้งหนาและทั้งเอียงเนี่ยมันก็จะแสดงว่าข้อความนั้นมันมีความสำคัญมากกว่าปกตินะครับแสดงว่าผู้ออกแบบเนี่ยต้องการให้มันมีความแตกต่างจากข้อความอื่นๆ เขาก็เลยใช้ทั้งตัวหนาและตัวเอียงนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในหน้านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ การเล่นโบลิ่งเนาะเป็นโบลิ่งเกมเมอร์สคัพนะครับถ้านักศึกษาดูปุ๊บก็จะเห็นว่าคำว่าโบลิ่งเนี่ยมันใช้เป็นตัวเอียงนะครับ เพราะว่าบ่งบอกถึงการเล่นกีฬาที่มีความสนุกสนานนะครับ ขนาดของคำว่าโบลิ่งเนี่ยก็ใหญ่สุดในภาพนะครับซึ่งก็สามารถดึงดูดสายตาได้ดีนะครับ ในส่วนอื่นๆนะครับ อย่างเช่นในแบนเนอร์ตรงนี้คำว่า game as style of life นะครับเขาก็แบ่งข้อความออกเป็น 2 บรรทัด คำไหนที่เขาต้องการเน้นเขาก็ใช้ตัวหนา นะครับ นั่นก็คือคำว่า game as นั่นเอง อีกบรรทัดหนึ่งก็เป็นตัวปกตินะครับ ซึ่งก็คือคำว่า style of l i f e นะครับ เห็นไหมครับว่าข้อความหรือว่าประโยคสั้นๆ แค่นี้นะครับ เขาก็แบ่งออกเป็น2บรรทัด บรรทัดบนก็เป็นหนา บรรทัดล่างก็เป็นตัวปกตินะครับ แค่นี้ก็จะทำให้ดึงดูดสายตาแก่ผู้อ่านได้นะครับ บุคลิกของตัวอักษรนะครับนอกจาก 4 แบบเมื่อกี้แล้วนะครับ ก็ยังมีแบบอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถปรับแต่งได้นะครับ อย่างเช่นอันแรกเป็นแบบ extra หรือ black นะครับแบบนี้ก็เป็นตัวอักษรที่มีความหนาหนากว่าปกติคือหนากว่าหนากว่าแบบโบอีกนะครับ อันต่อมาเป็นแบบ light อันนี้ก็คือบางกว่าปกติคือบางกว่าแบบ regular นะครับ แบบ loose นะครับก็เป็นตัวอักษรที่มีความห่างกว่าปกตินะครับ หมายความว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยจะมีช่องไฟที่ห่างกว่าปกตินะครับ ส่วน type เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความเบียดกันนะครับ เบียดกันมากกว่าปกติ อันนี้เป็นแบบ equalize character high นะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยมีความสูงเท่ากันหมดเลยนะครับ ถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาโดยดั้งเดิมของมันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ตามนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะปรับให้ตัวอักษรทุกตัวมีความสูงเท่ากันหมดเลยนะครับ ส่วนอันสุดท้ายเป็นแบบ all caps นะครับ all cap s ก็คือใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ อันนี้ก็คือเป็นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับ ในส่วนของขนาดของตัวอักษรนะครับ เราก็ควรพิจารณาดูได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นคนวัยไหนนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กวัย7ถึง10 ปี ซึ่งเป็นเด็กเล็กเนาะ ก็จะต้องใช้ฟอนต์ที่มีขนาดใหญ่หน่อย ถ้านักศึกษาเคยซื้อหนังสือเกี่ยวกับหนังสือนิทานเด็กมา จะเห็นว่าตัวหนังสือนี่มันค่อนข้างใหญ่นะครับ ก็จะประมาณ 18ถึง30 พอยต์นะครับ ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย 11ถึง13 ปี ก็จะใช้ฟอนต์ประมาณ16ถึง18พอยต์นะครับ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้ประมาณ14ถึง18พอย แต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุ เป็นคนแก่นะครับ คนแก่อาจจะสายตายาว สายตาไม่ค่อยดี ก็จะต้องใช้ฟอนต์ที่ใหญ่กว่าปกติหน่อยนะครับ ก็จะประมาณ 16-18พอยต์นะครับ ต่อมานะครับในการจัดวางตัวอักษรเนี่ย โดยปกติแล้วเราก็สามารถทำได้หลายแบบนะครับ อย่างเช่นถ้านักศึกษาจัดข้อความหรือว่าพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยนะครับ เราก็สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้นะครับ สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างคำก็ได้นะครับ คือแบ่งเป็นคำๆเลยว่าอยากให้แต่ละคำมันห่างเท่าไหร่นะครับ หรือแม้แต่กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับ ว่าอยากให้แต่ละบรรทัดมันเบียดกันหรือมันห่างกันนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้หมดเลยนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นจากเว็บไซต์หนึ่งที่อาจารย์ไปแคปเจ Structure มานะครับนักศึกษาลองดูในกรอบสีแดงที่อาจารย์ทำเป็นกรอบสีแดงไว้นะครับ จะเห็นว่ากรอบ 2 กรอบเนี่ยระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะ ในกรอบสีแดงกรอบล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันมีความห่างกันมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยก็เพราะว่าข้อความหรือว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นลักษณะที่เป็นข้อย่อยหลาย ๆ ข้อนะครับคือเป็นข้อย่อย ๆ หลาย ๆ ข้อเห็นไหมว่ามันจะมีบุลเลตอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นมันก็ต้องห่างหน่อยเพื่อที่จะบอกผู้อ่านว่ามันเป็นคนละข้อกันนะครับในขณะที่กรอบสีแดงด้านบนเนี่ยมันเป็นย่อหน้าเดียวกันนะครับดังนั้นเนื้อหามันก็ต่อเนื่องกันมันอ่านต่อกันได้นะครับดังนั้นระยะห่างระหว่างบรรทัดมันก็จะไม่ห่างกันจนเกินไปนะครับ ก็เป็นระยะแบบปกตินะครับ ซึ่งการจัดระยะห่างของบรรทัดที่ไม่เท่ากันตรงนี้นะครับ มันก็มีผลต่อความสบายตาของผู้อ่านด้วยนะครับ หน้าต่อมานะครับ ถ้าอาจารย์ถามนักศึกษาว่าเวลานักศึกษาพิมพ์รายงานส่งอาจารย์ในโปรแกรม Microsoft Word ใช่ไหมครับ นักศึกษาชอบจัดข้อความให้มันเป็นแบบชิดด้านไหนครับ ชิดซ้าย ชิดกลาง หรือชิดขวาครับ โดยปกติแล้วเราก็จะจัดแบบชิดซ้ายไม่ก็จัดแบบกระจายใช่ไหมครับจัดแบบกระจายคือขอบซ้ายขวาเนี่ยมันจะพอดีกันนะครับ อย่างในภาพนี้นะครับ อันบนสุดด้านซ้ายก็คือเป็นการจัดแบบชิดซ้ายนะครับ ต่อมาเป็นการจัดแบบชิดขวาเซนเตอร์นั่นคือเป็นการจัดแบบทั้งหมดอยู่กึ่งกลางนะครับไม่ว่าบรรทัดจะยาวหรือจะสั้นนะครับ ทั้งหมดจะอยู่ตรงกลางหมดเลย อันสุดท้ายนะครับเป็นการจัดที่เรียกว่า justify นะครับซึ่งอาจารย์ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับ justify ภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็นการจัดแบบกระจายนะครับการจัดแบบ justify นะครับก็เป็นการจัดแบบกรอบซ้ายขวาของตัวอักษรเนี่ยจะเป็นแนวตรงลงมาเลยนะครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งอาจารย์ก็ชอบการจัดแบบนี้เพราะว่ามันดูสวยดีนะครับมันดูเป็นระเบียบดี แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าการจัดแบบ justify เนี่ยถ้าบรรทัดไหนที่มันมีข้อความสั้น ๆ หน่อยเนี่ยนะครับ มันก็จะกระจายกระจายข้อความนะครับ บางทีมันอาจจะทำให้ข้อความดูห่างๆกันเกินไปนะครับแล้วก็ ไม่สวยนะครับต้องระวังด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีการจัดแบบแปลกๆด้วยนะครับในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่มาจากปก CD เพลงเพลงหนึ่งนะครับ เพลงนี้เนี่ยชื่อว่าเพลง Real Love นะครับ นักศึกษาพอจะเดาได้ไหมครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็ว ดูจากเส้นที่ปรากฏครับ แน่นอนว่ามันต้องเป็นเพลงช้า เพราะว่าเส้นมันมีลักษณะเป็นคลื่นๆมีความเป็นแบบเคิร์ฟเคิร์ฟนิดๆนะครับ แต่ถ้าเป็นเพลงอื่นเราเขาจัดข้อความเป็นแบบอยากขึ้นอยากลงแบบนี้ แสดงว่าเพลงนั้นต้องเป็นเพลงเร็วนะครับ ดังนั้นนะครับลักษณะของการจัดทิศทางของข้อความที่แตกต่างกันเนี่ยก็สามารถบอกอะไรให้กับเราได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของบุคลิกของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า หลักของการออกแบบภาพสัญลักษณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งถ้าตอนนี้นักศึกษาพร้อมแล้วเนี่ยสามารถกดไปเรียนในหัวข้อต่อไปได้เลยครับ